ครับ ผมตั้งไว้ กับ โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับ หยุด กดหยุดครับผม หรือว่าเราจะเลื่อนเพลงก็ได้ครับ กดซ้ายขวานี้ สวัสดีครับ วันนี้จะมา รีวิว สมาร์ทวอทช์ของ Hello LS 0 1นะครับ ที่ตอนนี้เป็นมีคนเห็นมีคนถามมาเยอะมากเลยว่ามันเป็นยังไง ผมก็เลยลองสั่งซื้อมาดู มาลองใช้ดูนะครับว่า มันจะโอเคไหม ตัวผมไม่เคยใช้สมาร์ทวอทนะครับ ก็อันนี้เป็นเรือนแรกที่สั่งเลย เห็นราคาถูกดีครับ ผมสั่งมามาในราคา 800 นะครับ800นิด จากในช้อป e e นะครับ ก็ใช้มาได้ 5 วันแล้วครับ ใส่ติดข้อมือตลอดเลย จากวันแรกที่ที่ใช้ก็มันมีแบตมาให้ 80%นะครับ ตอนนี้แบตก็เหลือประมาณ 30%ครับ ก็ เขาเคลมไว้ว่ามันมันมันใช้นานได้ 14 วัน มันคงหมายถึง คงไม่ไม่คงเป็นอะไรที่ไม่ได้เปิดฟังก์ชันใช้เยอะมาก ใช้ใช้ปกตินะครับปกติผมว่าถ้าเปิดฟังก์ชันใช้งานปกติเนี่ย มันก็จะได้อยู่ราวๆอาทิตย์หนึ่งอะนะครับผมเปิดให้มันวัดฮาร์ดเรทตลอดเวลานะครับตัวนี้มันจะวัดฮาร์ดเรทให้เราได้ 24 ชั่วโมง แล้วก็จะไปซิงในแอป ฮลโหลในสมาร์ทโฟนของเราอะนะครับ ผมใส่อาบน้ำด้วยครับตัวนี้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะมันมาตรฐาน IP68 นะครับ กันน้ำได้ระดับหนึ่งคือ คือ คือไม่ไม่ใส่ไว้ว่ายน้ำอะครับ กันน้ำกันฝนเวลาอาบน้ำก็ไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวจะมา เล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรได้บ้าง ว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไง ก็ หลังจากที่แกะเครื่องออกมาเขาก็จะมีนาฬิกาให้แล้วก็สายชาร์จนะครับอตอนที่เปิดเครื่องเนี่ยเราเราตอนที่แกะออกมาจากกล่องเนี่ยมันเราจะยังเปิดเครื่องไม่ได้ครับ เราต้องต้องเสียบชาร์จก่อนครั้งหนึ่งโดยที่เอาหัวชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เสียบชาร์จที่อะแดปเตอร์ โทรศัพท์นะครับ มันก็จะแอคทีเวตขึ้นมา แล้วเราก็ใช้งานได้ทันทีครับ ก็ตัวเรือนเป็นยังไง ตัวเรือนก็เป็นไม่ใช่อลูมิเนียมครับ เป็นพลาสติกส่วนสายก็เป็น TPU ที่แน่นหนาดีครับ ยืดหยุ่นดี ตัวตัวตัวเรือนเป็นถงผมเป็นสีขาวนะครับ อันรุ่นนี้มี2 รุ่นมีสีขาวกับสีดำครับผม ก็มาดูหน้าแรกกันเลยว่ามันทำอะไรได้บ้าง อันนี้คือฟังก์ชันแรกที่ ที่ต้องต้องดูเลยคือมันเวลาเราใส่แล้วใส่ปุ๊บแล้วเราพลิกข้อมือเนี่ยใส่ แล้วเราพลิกข้อมือเนี่ยหน้าจอก็จะเปิดขึ้นมานะครับ ถ้าพลิกกลับหน้าจอก็จะดับครับมันมีเซ็นเซอร์วัดแสงของมันอยู่ทีนี้ มันทำอะไรได้บ้าง ถ้าเลื่อนไปทาง ถ้าเลื่อนหน้าจอไปทางขวา มันก็จะมีฟังก์ชันให้เราตั้งค่านะครับว่าจะให้มันวัดฮาร์ดเดทของเราไหม อันนี้คือเราเปิดไว้นะครับ ตอนนี้อันนี้เราปิดแล้ว ตอนนี้คือผมก็เปิดไว้ เปิดไว้ให้มันวัดฮาร์ดเรทนะครับ เนี่ยเซนเซอร์มันก็จะกระพริบวัดฮาร์ดเรทเรา ตัวในแอปก็จะตั้งได้ว่าให้เราตั้งแบบแมนนวลหรือว่าออโต้นะครับออโต้นี่หมายความว่าให้มันวัดฮาร์ดเรทเรา 24 ชั่วโมงเลยส่วนแมนนวลคือหมายว่าเราจะวัดอยากวัดตอนไหนเราก็กดนะครับ ส่วนกลม ๆ สีเหลืองนี่คือฟังก์ชันที่เวลาพลิกข้อมือเนี่ยหน้าจอจะหน้าจอจะเปิดหรือว่าปิดนะครับอันนี้ผมปิดไว้หมายความว่าถ้าเรา ถ้าเราจะดูจอเนี่ยเราพลิกไม่ได้ครับพลิกแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนอกจากเราจะกดปุ่มข้าง ๆตัวนี้ครับปุ่มโฮมเนี่ยนะครับส่วนตัวนี้คืออฟังก์ชัน DND นะครับหมายความว่าเข้าช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะปิดการรบกวนทุกอย่างปิดการแจ้งเตือนอะไรหมดเลยแต่ว่ามันจะเข้าสู่โหมดสลีปนะครับมันก็จะแต่ว่าฮาร์ดเรทก็จะยังก็ยังวัดอยู่ แล้วมันจะส่งค่าไปที่เซ็นเซอร์ ตรวจวัดการนอนหลับของเรานะครับ ส่วนอันนี้คือฟังก์ชันที่ใช้เรียกเรียกนาฬิกาเนี่ยได้ยินไหมครับ ฟังก์ชันตรวจหาเออตรวจหาโทรศัพท์เราครับว่าหาสมมุติเราหาสมมุติเราลืมโทรศัพท์ไว้ในบ้านเนี่ย โทรศัพท์กับนาฬิกานี้ต่อบลูทูธไว้เราก็ใช้ตัวนี้เพื่อเรียกหาโทรศัพท์เราได้ครับผม กลับมาหน้าโฮมนะครับ ก็หน้าโฮมเนี่ยถ้าเลื่อนขึ้นไปก็จะมีนับ9ครับหน้าจอแสดงนับ9ว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวแล้ว ก็จะมีระยะทางที่เราเดินนะครับ วันนี้ผมเดินไป1.24 กิโลผมตั้งเป้าไว้ว่าเดินให้ได้ 5 กิโลในแอปนะครับว่าอันนี้ก็จะบอกแคลอรี่ว่าเราเบิร์นไปแล้วเท่าไหร่ 81แคลอรี่ครับวันนี้ นี่คือหน้ารวมนะครับ ใช้เวลาเดินไป 15 วินาที15 นาทีครับ ถ้าปัดมาด้านขวาเอ้ยจากหน้าโฮมปัดมาด้านซ้าย ตัวนี้ก็จะเป็นรูปคนสีเหลืองก็จะเป็นโหมดกีฬานะครับ ที่ที่โทรศัพท์มันจะสามารถ tagging activity ของเราได้ว่าเราให้เราเลือกว่าเราจะใช้โหมดไหนสมมติไปวิ่งผมก็กดตัวนี้นะครับ ก็มันก็จะตัวนี้ต้องเชื่อมกับโทรศัพท์ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไม่ดึง GPS ครับ อันนี้ก็เดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูตอนที่จะวิ่งอีกทีหนึ่งต้องกด กดครั้งหนึ่งแล้วกดค้างนะครับ เพื่อจะออกจากโหมดโทรศัพท์โหมดแท็กกิ้งนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นฮาร์ดเรทครับ ก็มันก็จะวัดให้เรา ถ้าเรากดเข้าไปนก็จะวัดฮาร์ดเรทให้เราครับ ต้องเอาไปแตะไว้ที่ข้อมือนะครับ อันตัวนี้ไม่ค่อยตรงต้องเอาใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แปะไว้ที่ข้อมือก่อนเอาใหม่นะครับ ตัวนี้มันวัดมาทั้งวันแล้วเนี่ยครับของผม ผมตั้งไว้ให้มันวัดตลอด 24 ชั่วโมง ก็เมื่อกี้ก็ประมาณที่ประจอยผมประมาณ 70นะครับ ส่วนใบไม้สีเขียวเนี่ยก็คือการเป็นโหมดให้เราผ่อนคลายนะครับหรือว่าฝึกหายใจนะครับก็จะมี 1 นาทีกับ 2 นาทีนะครับสมมุติว่าเราเหนื่อยมากหรือว่ารู้สึกไม่สบายหรือว่าโกรธหรืออะไรสักอย่างลองมาใช้หมดนี้ครับ ก็กดให้มัน แล้วก็เราแล้วก็ ก็ทำตามที่มันที่มันแสดงผลนะครับ อันนี้คือสูตรหายใจเข้านะครับ แล้วก็ผ่อนหายใจออกตามรูปเลยครับ ตามแอนิเมชันที่มันแอนนี่ไว้ให้เรา เป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับ แต่ผมจะออกก่อนนะครับ ตัวเรือนก็จะสั่นไปด้วยครับเวลาที่มันเปลี่ยนช่วงหายใจ โอเค ผมออกก่อนนะครับอ่าตัวนี้ก็คือ ตั้งเวลาปลุกครับ ตั้งไว้ที่ 6 โมงเนาะแล้วก็กด Active Icon ให้เป็นสีเหลืองก็หมายความว่าให้มันตั้งเวลาให้เราปลุก กดออกครับ เลื่อนขึ้นไปข้างบน ตัวนี้ก็คือ ตัวนี้ก็คืออครับก็ตัวแผ่นเสียงเนี่ยก็คือตัวควบคุมเพลงในเครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์นะครับ ว่าเราจะตั้งไว้กับแอปตัวไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับ ผมตั้งไว้กับโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับ หยุดกดหยุดครับผม หรือว่าเราจะเลื่อนเพลงก็ได้ครับกดซ้ายขวานี้ครับ ส่วนตัวนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาครับ มันจะมี 2 โหมดคือจับเวลาเดินหน้ากับจับเวลาถอยหลังนะครับ ก็ไม่น่าจะยากใช้งานง่ายอยู่ กดออกหน้า ถ้าโฮมก็กดกลับไปหน้าหน้าหน้าที่ผ่านมาก็ต้องกดตัวปุ่มข้างๆนะครับ อันนี้คือการตั้งค่าครับลูกเฟือง อันแรกจะเป็นเเปลี่ยนวอตเฟสนะครับ มันจะมีอยู่ทั้งหมด 5 แบบนะครับ แบบแรกแบบที่2แบบที่ 3 ส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากที่สุดเพราะมันมีประหลอดอบอกว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับ มีมีมีสเต็ป วัดก้าวนะครับแคลอรี่แล้วก็ระยะทางที่เราที่เราเดินทางที่เราที่เราใช้นะครับเนี่ยวันนี้ผมเดินไปพันเจ็ดร้อยกว่า เบิร์นไปแปดสิบเอ็ดแคลอรี่ ระยะทางระยะทางหนึ่งจุดสองกิโลนะครับเนี่ยครับ ก็จะมีสถานะแบตเตอรี่ แล้วก็บลูทูธแล้วก็วันนะครับ ของผมยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับ มันไม่ได้บอกวันว่าเป็นวันอะไร รอมันน่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้แหละ ก็มีอยู่5แบบครับ ก็แล้วแต่จะเลือกว่าชอบแบบไหน จะใช้ให้เป็นนาฬิกาอย่างเดียวก็ก็ได้ ส่วนตัวนี้เป็นความสว่างของอหน้าจอครับว่าให้เราเลือกระดับไหน ผมเลือกระดับ ระดับแค่จุดเดียวก็โอเคแล้วครับส่วนตัวนี้ เป็นคล้ายๆกับลิทมีนะครับบอกเวอร์ชั่นโทรศัพท์แล้วก็ อันนี้คือน่าจะเป็นตำแหน่งบลูทูธนะครับ เป็นเลขของบลูทูธนะครับของตัวเครื่องนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนี่คือปิดโทรศัพท์ไอปิดนาฬิกานะครับ แต่ผมจะไม่ปิดนะครับผมจะไม่กดเข้าไป ส่วนที่เป็นสมุดโน้ตเนี่ยก็คือบันทึก activity ของเรานะครับ มันยังไม่มีบันทึกเพราะผมยังไม่ได้ ไม่ได้ออกไปไปไปวิ่งหรือไปเดินนะครับ ก็ฟังก์ชันมันก็มีอยู่เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับ เพียงพอกับการใช้งาน โอเค ทีนี้ เรามาดูว่าเวลามันเชื่อมกับโทรศัพท์มันทำยังไง อ่าครับ ผมจะอันนี้ผมโหลดแอปมาแล้วนะครับ ตัวแอปก็สามารถสแกน QR code ได้จาก จากข้างกล่องหรือว่าไปเซิร์ชดูใน Google Play นะครับ Google Play Store นะครับ ตอนนี้คือคือโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ต่อกับแอปไว้นะครับ นี้ผมจะทำให้ดูว่าวิธีต่อมันทํำยังไง ก็เปิดแอปขึ้นมาครับ แล้วก็หน้านี้ก็มันก็จะถามให้ถามเราว่า มองหาอุปกรณ์ของเรานะครับเราก็กดเข้าไปครับผมนะคือเราตอนนี้เราเปิดบลูทูธไว้แล้วนะครับ เนี่ยนะฮะ แล้วก็ กดไปที่รูปโทรศัพท์ ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับ เป็นโทรศัพท์ของเราหมายเลข41 ไปเป็นเป็นนาฬิกาของเราหมายเลข 412F นะครับก็กดไปที่ตัวนาฬิกาเพื่อมันเชื่อมต่อกับกับนาฬิกาของเรา ก็ก็จะมีรหัสให้เรากรอกนะครับ 4 ตัว ของผมก็เป็น 2 9 8 6 ตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเค ก็เริ่มกันเลย หน้าแรก หน้าแรกนี่คือเป็นบันทึกบันทึกกิจกรรมนะครับว่าวันนี้มีวันนี้เดินไปแล้ว 1779สเต็ประยะทาง 1.24เบิร์นไป 81แคลอรี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับ เราสามารถเข้าไปดูได้ครับว่า ในแต่ละวันเนี่ย เราเรามี activity มากแค่ไหนนะครับ อ๋อ effect workout นี่ก็คือเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับ ส่วนอันนี้คือวัดการนอนนะครับตัวนี้ดีมากเลยผมชอบมาก ผมจะได้รู้ว่าวันนี้วันวันหนึ่งเนี่ยผมนอนหลับได้เต็มที่มากแค่ไหน ตัว สี เข้มๆก็คือลิฟดิฟสลิฟนะครับ คือหลับลึกจริง ๆนะครับ สีอ่อนก็จะคือหลับน้อยลงน้อยลงหลับไม่ดีเออหลับไม่สนิทแล้วนะครับ ส่วนอันนี้เป็นฮาร์ดเรทนะครับ ของผมฮาร์ดเรทเฉลี่ยมันอยู่ที่หกสิบสี่หกสิบหกสิบสี่ครั้งต่อนาทีนะครับ ก็วันนี้ยัง ยังไม่ได้สรุปก็นี่จะเป็นกราฟให้เราดูว่าฮาร์ดเรทเราอยู่โซนไหนครับ เนี่ย อันนี้หน้าต่อไป โอเค หน้านี้ก็คือหน้าสปอร์ตนะครับ ไว้แท็กการวิ่งของเรา หรือว่าการเดิน หรือว่าโหมดไหนที่เราเลือกไว้นะครับ อันนี้ผมสมมุติว่าผมแท็กการวิ่งนะครับ ก็เซตติ้งต่างๆ ไว้ เป้าหมายผมเซตไว้ที่เท่าไหร่ดี 10กิโลแล้วกันสำหรับวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นข้อแจ้งว่าเราเครื่องเราติดต่อเชื่อมต่อกับนาฬิกาแล้วนะครับ ส่วน Map ก็คือมันใช้ Google Map นะครับ ในการในการวัด GPS นะครับ ก็ในนาฬิกาก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับ แต่จริงๆ แล้วเนี่ยพอเราไปวิ่งเราก็ต้องใช้ GPS ของโทรศัพท์นะครับ ก็ไม่ต้องกดที่ตัวนี้ก็ได้ครับ กดที่โทรศัพท์มันก็จะ มันก็จะอ่าฮะ มันก็จะก็จะเข้าโหมดออโต้ให้เราทันทีนะครับ ก็ไปวิ่งครับ วิ่งเสร็จ ในขณะที่วิ่งเนี่ยเราเลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็จะเราก็สามารถควบคุมเพลงไปด้วยได้ว่า จะหยุดหรือจะเลื่อนเพลงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ในหน้านี้ก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆ ในการวิ่งของเรานะครับ บอกฮาร์ดเรทบอกจำนวนก้าวแคลอรี่ บอกเพสในการวิ่งระยะเวลาในการวิ่งนะครับ ทีนี้พอเราวิ่งเสร็จเราก็กด อันนี้ถ้าเรากดครั้งหนึ่งเนี่ย มันจะหมาย มันจะคือเราให้เรา มันจะบอก มันจะหยุดการแท็กก่อนนะครับ มันจะพักเขากดครั้งนึง คือการพักการแท็กนะครับ ส่วนถ้าเราอยากจะหยุดเลยแล้วก็ต้องกดค้างครับ มันก็จะขึ้น เครื่องหมายให้เราโอเคครับเราก็หยุดการแท็กแล้ววันนี้ ก็มันก็จะขึ้นข้อมูลการวิ่ง ของเรามาให้ในแอป โทรศัพท์นะครับ ก็ก็จะบอกข้อมูลต่างๆโอเคทีนี้เรามามาหน้าต่อไปหน้าหน้าครูเพย์นี่คือคือการตั้งค่าต่างๆนะครับ ก็เ กดเข้ามาตัวนี้เลยครับ more function ก็จะมีการตั้งค่าต่าง ๆ บอกสถานะของนาฬิกานะครับ ว่าตอนนี้แบตเหลือ 22%ผมใช้มา 5 วันแล้วนะครับ ตั้งแต่ 80%ตัวนี้เหลือ 22%นะครับก็จะมีแจ้งเตือนโทรศัพท์เข้า แจ้งเตือนอข้อความ notification ต่างๆ ของแอปในโทรศัพท์ของเราก็มีให้เลือกครับว่า Facebook Instagram Messenger Line อะไรพวกนี้ครับ ผมเลือกไว้4 4อันนะครับ แล้วก็มี SMS อีกอันหนึ่งแล้วก็ อันนี้ก็คือตั้งเวลาปลุกนะครับผมก็ตั้งไว้ให้มันปลุก 6 โมงเซฟ อันนี้คือแจ้งเตือนการนั่งนานครับ ว่าเราจะให้มันเตือนเราทุกๆ 45 นาทีให้เราลุกขึ้นมา ยืดเส้นยืดสายนะครับ ผมก็ตั้งไว้ทุกวันเลย ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 ทุ่มครับ อันนี้เป็นการตั้งฮาร์ดเรทก็คือมีตั้งออโต้กับแมนนวลครับ ออโต้หมายความว่าให้มันวัดฮาร์ดเรทเราตลอดเวลาเลย 24 ชั่วโมง ส่วนแมนนวลหมายความว่า คือเราอยากจะวัดตอนไหนเราก็กดนะครับ กดที่โทรศัพท์เนี่ยครับตรงเนี้ยครับ ที่เป็นรูปหัวใจครับโอเคออกมาก่อน อันนี้ก็จะเป็นโหมดกีฬานะครับมันก็มันจะมีมาให้เรา 9 โหมด ให้เราเลือกว่า เราจะใช้ตัวไหนบ้าง ผมก็เลือกไปแค่ เลือกไปแค่ 4 โหมดครับ เพราะว่ามันให้เลือกอย่างน้อยที่สุด 4 โหมดนะครับ เพราะว่าไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอก ผมก็เลือกไปแค่นี้ อันนี้ก็คือ l e s a ไอ less to wake up นี่หมายความว่าเวลาพลิกข้อมือเนี่ยให้หน้าจอมาแสดงผลขึ้นมา เห็นไหมครับ อันนี้ก็คือ music control ครับเลือกแอปว่าเราจะให้เราจะใช้ตัวไหนฟังเพลง แล้วก็เลือกแอปตัวนั้นนะฮะ อันนี้คือ DND mode ช่วงเวลาที่เราจะหยุดการแจ้งเตือนต่างๆจากโทรศัพท์มาที่นาฬิกานะครับ ว่าจะให้มันเริ่มตั้งแต่ เมื่อไหร่เริ่มของผมเริ่มแต่ห้าทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้าเป็น default ที่มันตั้งไว้เลยนะครับ อันนี้ก็คือโหมดหาโทรศัพท์ครับว่า สมมติเราลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งในบ้านเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าตัวนี้ครับ มันก็จะ เนี่ยครับ มีเสียงเตือนที่โทรศัพท์ให้เรา กดจุด โอเคเราก็หาโทรศัพท์เจอครับ ก็โหมดนี้ก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับ กับโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวผมต้องชาร์จแล้ว เพราะว่าใช้มาจะห้าวันละเหลือยี่สิบสองควรชาร์จไว้ดีกว่า อ่า ส่วนตอนนี้ก็ถ้าเลื่อนขึ้นไปอีกก็จะมี จะเป็นพวกฟีดของแอปนะครับ ผมไม่เข้าไปอ่านหรอกอ่านไม่รู้เรื่อง ส่วนตรงนี้ที่เป็นรูป คนที่เป็นเขียนว่า Account ก็คือโปรไฟล์ต่างๆของเราครับก็ก็จะเป็นข้อมูลของตัวเราเอง อันนี้เป็นเรคคอร์ดที่ที่เราไปออกกำลังกายมานะครับ ก็ผมก็ใช้ได้ประมาณ3 3วันนะครับ อีก 2 วันไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่ง ก็จะมีบอกเรคคอร์ดต่างๆไว้ว่าเราทำอะไรไว้ได้บ้าง อันนี้ก็คือเซตทาร์เก็ต คือเป้าหมายต่อวันครับว่า เราอยากจะได้เดินให้ได้วันละประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าพันหมื่นห้าพันเก้าระยะทางตั้งไว้ที่กี่กิโล เป้าหมายของเราในการบดแคลอรี่วันนี้จะเอาเท่าไหร่ แล้วก็เป้าหมายในการนอน ว่าควรจะวันอยากจะนอนให้ได้เต็มที่ก็ควรจะนอนให้ได้ครบตามที่มันที่เราตั้งไว้นะครับ เสร็จกันตั้งค่าก็โอเค ไม่มีอะไร ก็ ก็ ถือว่าใช้ได้ครับ แต่ว่าผมไม่ทราบว่ามันวัด GPS มันไม่ค่อยดีนะครับ มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ครับ เดี๋ยวจะมาลองฟังก์ชันแจ้งเตือนข้อความให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมจะลองส่งข้อความไปที่ messenger นะครับ เนี่ยส่งปุ๊บก็ขึ้นมาเลยครับ มันก็จะเห็นเป็นเป็นแค่ชื่อนะครับ มันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แต่ว่ายังอ่านไม่ได้ เดี๋ยวจะลองลองแบบไลน์ดู ครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะลองส่งไลน์ดูนะครับ ว่ามันจะขึ้นว่ายังไง ของไลน์ก็ขึ้นแค่แจ้งเตือนนะครับ ว่ามีข้อความเข้าแต่อ่านไม่ได้ครับว่าใครส่งมา ไม่มีข้อความบอก จะลองพิมพ์ภาษาอังกฤษดูอ่ะมาแล้ว ภาษาอังกฤษขึ้นนะครับ ภาษาอังกฤษขึ้น เนี่ยผมพิมพ์มั่วๆไปมันก็ขึ้นมา มีอ่านข้อความได้ จากผู้ส่ง ก็ส่วน Facebook เนี่ยเฟซบุ๊กก็ขึ้นครับ ขึ้นการแจ้งเตือนเหมือนกัน ก็จะขึ้นว่ามีคนมาคอมเมนต์ในสเตตัสของเรานะครับ ก็ก็ลบไป ก็ โอเคอะครับ ใช้ได้แต่สรุปว่า ก็สรุปนะครับหลังจากที่ใช้มาประมาณ 5 วัน ก็โอเคในระดับหนึ่งใช้วัดฮาร์ดเรทได้ดี ถึงแม้ว่า GPS ในแมปในแอปพลิเคชันของมันจะไม่ตรงบ้าง แต่ว่า ก็วัดใช้วัดระยะทางได้ ซึ่งจริงๆผมใช้อีกแอปหนึ่งนะครับ เป็น Nike แอปเวลาวิ่ง มันจะตรงกว่า ตอนนี้มันจะมันจะเวลาไอระยะทางมันจะเยอะกว่าของ Nike แอปไปเกือบ 500 600 เมตร พอสมควร แล้วก็ แมปในแอป เนี่ย ไม่ตรงเลยครับ เพี้ยนเลยฮะเพี้ยนไปประมาณกิโลหนึ่งแต่ก็ถือว่าราคานี้ฮะอาจจะรอน่าจะรอน่าจะมีอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับ ของมันเพื่อเพื่อความแม่นยำของ GPS ที่เชื่อมกับโทรศัพท์ ซึ่งโทรศัพท์ผม GPS ไม่เพี้ยนนะครับ เพราะว่าใน Nike App เนี่ย มันแสดงแมปตรงมากเลยฮะแต่ว่าในแมปของ Hello นี่ไม่ตรงเลยครับ ก็ในราคานี้นะฮะ ใช้มา 5 วันใส่อาบน้ำได้ไปวิ่ง วัดฮาร์ดเรทตรวจการนอนหลับของเรา มีแจ้งเตือนบ้าง ถ้าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บลูทูธนะฮะบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับอืมก็แบตเนี่ย คิดว่าประมาณ 5 วันนะครับ อยู่ได้ครับ อันนี้คือข้อความนะครับ ก็แบตเตอรี่ก็ คิดว่าอาทิตย์หนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งก็โอเคนะครับ ก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไป ถ้าถ้าไม่ได้เชื่อมบลูทูธตลอดเวลาก็คงจะนานกว่านี้ฮะ นี่ผมไปชาร์จมาแล้ว ใช้เวลาเนี่ยชาร์จมาเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นใช้เวลาประมาณประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนวัดเฟสดีกว่า คิดว่าอนาคตถ้าถ้ามันอัปเดตแอปพลิเคชันของมันเองอะ่ะ น่าจะดีกว่านี้ ความเที่ยงตรงของ GPS ในแมปของแอปพลิเคชันการนับเก้าผมไม่ซีเรียสนะครับ ผมเอาไปตรวจฮาร์ดเรทอย่างเดียว แล้วก็ ไปวิ่งก็จะแท็กการวิ่งด้วยเพื่อเช็คเพจของเรา ซึ่งจริงๆแล้ว ถ้ามันถ้าตัวเนี้ยมันเชื่อมกับแอปไนกี้ได้เนี่ยจะดีมากเลย แต่ว่ามันเชื่อมไม่ได้ครับ ผมลองเชื่อมแล้ว เปิดจากแอปแล้วก็หา หาเออเนี่ยเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยดีกว่า เนี่ยครับในกีรันก็มันเชื่อมกับแอปไนกี้ไม่ได้นะครับ ผมลองแล้วฮะเชื่อมไม่ได้ เนี่ย มันขึ้นมาอยู่ แต่ว่าพอเรากดเชื่อมต่อ มันก็จะขึ้นเออร์เลอร์ครับมันเชื่อมไม่ได้ ลองอีกทีหนึ่งเนี่ยครับ เสียดายจัง ตัวนาฬิกาเนี่ยเวลาเวลามีการแจ้งเตือนมันจะสั่นนะครับ จะสั่นที่ข้อมือเรา ก็ใช้ ใช้เตือนเวลาผมเป็นคนที่ทำงานหน้าจอคอมนานนะครับ ก็จะตั้งเวลาไว้ให้มัน เตือนให้เราลุก ถ้าถ้าเรานั่งนานเกินไป ให้มันเตือนให้เราลุกทุก 45 นาที มันก็จะเตือนเราครับ จะสั่นที่ข้อมือก็ก็ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายครับ จะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดมนะครับก็สรุปว่าจอสวยทัดลื่น ฟังก์ชันโอเคถึงแม้ว่าระบบ แท็กกิ้งจะ จะเพี้ยนไปหน่อย แต่ว่าการวัดฮาร์ดเรทก็โอเคตรงพอสมควรครับ ใช้วัดฮาร์ดเรทได้ตรวจการนอนหลับได้ ราคาไม่เกิน 800 บาท จอสวยวัสดุดีครับ ดีมากเลยแหละ ก็ถือว่าคุ้มครับกับราคานี้ ถ้าใครสนใจก็ ก็ลองไปหามาใช้ดูครับถ้าแต่ถ้ามีงบพ่อ ผมว่าไปหาตัวที่มัน ที่มันมี GPS ในตัวเลยก็ดีเหมือนกันนะฮะ พวก a m a z Fit a m a z a m a z Fit b a p เอ่อ a m a z Fit b i p พวกเอ่อ a m a z Fit Pace Word อะไรพวกเนี้ยฮะ ส่วนตัวนี้ผมเพิ่งเคยมีครับ เพิ่งเคยใช้ Smart ทว t ทก็เลย ก็เลยคิดว่าจะลองตัวนี้ก่อนซึ่งถึงตอนนี้ผมว่าผม ผมโอเคในระดับหนึ่งนะว่าจะลองใช้ไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองแอดวานขึ้นในการออกกำลังกายก็อาจจะอาจจะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่มันแพงขึ้นในระดับราคาพันห้าสองพันสามพันเนี่ยก็ว่าไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นจะถูกใจตัวไหนนะครับ ส่วนจะไปให้ซื้อแอปตัวที่แพงๆพวกการเมนก็ก็ผมก็ไม่ได้ แอดวานซ์ถึงขนาดเป็นนักแข่งวิ่งในขนาดนั้นนะฮะ แค่เอาไว้ดูตอนแท็กตอนเราออกกำลังกายครับว่าเออเราทำได้ตามเป้าของเราไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สรุปว่าให้คะแนนสักประมาณสักเจ็ดแล้วกันครับเจ็ดจุห้าแล้วกันเนาะหากความเพี้ยนของแอปพลิเคชันมัน แล้วก็แล้วก็ตัวหนังสืออการแสดงผลพวกตัวหนังสือที่ยังไม่ ยังไม่รองรับภาษาไทยภาษาอังกฤษเต็มที่เท่าไหร่ ก็ใครสนใจก็ลองไปหามาใช้ได้ครับ หาใน s h อ p e e ได้ Lazada ได้มีฮะบางบางร้านเขาก็จะส่งเลย แต่บางร้านก็จะมีที่ต้องรอจากทีออเดอร์จากประเทศจีนส่งมาประมาณ อาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะมารีวิวให้ดูใหม่ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ